ไรอยู่จ๊ะใช้ Google Doc ตอบคำถามที่อาจารย์สั่งงานใน Google Classroom อยู่ค่ะ ดีนะคะที่ปฏิทินของชั้นเรียนแจ้งเตือนว่าถึงกำหนดส่งแล้ว ถ้าหนูส่งช้ากว่าที่อาจารย์กำหนดส่งงานไว้ขึ้นโชว์ว่างานราช้าแน่ๆเลยค่ะ อืม ตั้งแต่อาจารย์ใช้ Classroom ร่วมกับการสอนในชั้นเรียน หนูว่าสะดวกในการทำการบ้านมากๆ เลยนะคะ อยากทำที่ไหนเวลาใดก็ได้ เพียงแค่ทำง่าย ๆ Google App บนมือถือก็ยังได้อีกด้วยค่ะ คลาสรูมในส่วนของอาจารย์ยิ่งสะดวกสบายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้เรียน หรือแจ้งรหัสเพื่อให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนได้ เนื้อหาที่อยู่ในชั้นเรียนก็ถูกจัดเก็บไว้ใน Google Drive อาจารย์สามารถใช้จัดเก็บไฟล์งาน ของตนเองและของผู้เรียนได้ โดยอัตโนมัติค่ะ และมีพื้นที่ไม่จำกัดอีกด้วยนะคะ สามารถใช้ปฏิทินคาล endar เพื่อสร้างปฏิทินชั้นเรียนกำหนดวันส่งงานได้อีกด้วย ใช้กลุ่มกลุ่มเพื่อแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วก็ใช้ drawing เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม แบบเรียนรู้ร่วมกันได้อีกด้วยค่ะ หนูเห็นอาจารย์ใช้ Google Doc สร้างเอกสารใบงานใบความรู้ สไลด์นำเสนอเนื้อหาของความรู้แบบสไลด์อีกด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ยังมีชีตในการทำตารางจัดเก็บคะแนนของผู้เรียน แล้วก็ใช้ฟอร์ม ในการสร้างแบบฝึกหัดแบบทดสอบอีกด้วยค่ะ ที่หนูชอบที่สุดคือ ใช้ผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แถมใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยค่ะ Google Classroom ทำให้การจัดการชั้นเรียนสะดวกมากค่ะ เพียงแค่ผู้สอนประกาศรายละเอียดการเรียนนำสื่อการเรียนรู้ใบความรู้ หรือกำหนดใบงานให้ผู้เรียนทำ โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ค่ะ ผู้เรียนรับทราบข้อมูลจากประกาศ ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ใบความรู้ และทำใบงานตามที่ผู้สอนกำหนด และส่งคืนเพื่อให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนค่ะ ผู้สอนก็สามารถดูได้ง่ายดายในสตรีมของชั้นเรียนว่า ใครทำงานที่ครบกำหนดส่ง เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จได้อีกด้วยค่ะ ผู้เรียนสามารถดูงานที่ใกล้ส่งและงานที่ยังทำไม่เสร็จ ได้ตลอดเวลาทางออนไลน์ และยังมีปฏิทินชั้นเรียน แจ้งเตือนกำหนดการส่งงาน ผู้สอนตรวจให้คะแนนใบงานหรือแบบฝึกหัด พร้อมส่งความคิดเห็น หรือเฉลยคืนผู้เรียน และผู้สอนยังสามารถดูคะแนนของผู้เรียนได้แบบรายบุคคลหรือแบบทั้งชั้นเรียนได้ค่ะ ผู้เรียนสามารถดูคะแนนได้ทันที และยังสามารถแก้ไขส่งคืนกลับให้อาจารย์ตรวจเพิ่มคะแนนได้อีกด้วยนะคะ ข้อดีคือประหยัดเวลาและกระดาษค่ะ ผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนโดยแจกจ่ายงาน สื่อสาร และจัดการต่างๆ ให้เป็นระเบียบ อยู่เสมอในที่แห่งเดียว ข้อดีคือประหยัดเวลาและกระดาษค่ะ ผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียน โดยแจกจ่ายงาน สื่อสาร และจัดรายการต่างๆ ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอได้ในที่แห่งเดียว ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา หรือจะจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียนได้เลยแบบเรียลไทม์ค่ะ ผู้เรียนสามารถแบ่งปันแหล่งข้อมูลร่วมกับเพื่อน ๆอาจารย์และโต้ตอบกันได้ในสตรีมของชั้นเรียนได้ทันทีเลยค่ะปัจจุบัน มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สามารถนำความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ทั้งในด้านของการจัดชั้นเรียนของผู้สอน และความสะดวกสบายในการเข้าถึงความรู้ของผู้เรียน นอกจาก Google App for Education แล้ว ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่จัดการชั้นเรียนได้อีกนะคะ เช่น Office 365 Education Edmodo So Creative Moodle Mobile Student Organizer สิ่งสำคัญคือผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเหล่านี้ ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือไม่ เทคนิควิธีการ ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน ยังมีอีกหลายประเด็นที่ผู้สอนจะต้องพิจารณา เลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ แต่พวกเราก็ยังคงไม่หยุดที่จะเรียนรู้เรื่อง ICT ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆเอาอาจารย์ทำอะไรอยู่คะ ก็ตรวจดูว่ามีใครส่งการบ้านหรือยัง ว่าจะเพิ่มคะแนนพิเศษให้นะ่ะ อาจารย์คะ หนูกำลังจะส่งอยู่เลยค่ะ อาจารย์รอหนูด้วยสิคะ อาจารย์คะอย่าเพิ่งไปค่ะ หนูกำลังส่งค่ะ